มุนกันหลายพันเจ็ดครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเงียบแล้วเนี่ยเอาเรียบร้อยกับสีสปินดอกนี้บวกว่ามือเนี่ย นคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมว่ากราบสวัสดี สวีดากันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบผมแล้วนะกับพายหำแหล่นะเพื่อนๆนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ มาเล่นเกมนี้เลยครับเบเกอรี่โบนันซ่านะครับผมกับทุน490 490นะครับผม มา มารุ้นกันเพื่อนกับผมนะมาวัดสี่ร้้อยเกาสิบนี้จะงอกเงยหรือว่าจะล่มจมนะเพื่อนนะ อันที่จริงอันที่เล่นเสียมันก็มีนะเพื่อนนะแต่ว่ามันไม่ปื้มอ่ะเห็นแล้วมันไม่สนุกอ่ะเลยไม่เอาลงอะไรที่เล่นได้ผมก็เอามาโชว์นะอะไรที่เล่นเสียก็ไม่กล้ามาโชว์อ่ะเดี๋ยวเปิดไปเลยสสามิบเปิดได้เบ็ดสามสิบผมไปสักสิบเปิดก่อนมาแรกว่าไง งียบาเปิดแล้วอู้สแคตเตอร์มา ว่ายังไง เอ้าเอ้ายันไทยอยู่ได้อยู่มาให้ดอกเดียวน้ำตาจะไหลสุดท้ายบางไรมาไหมไม่เข้าเลยเพื่อนเอ้ย น จะลองอีกสักสิบเปิดนะเพื่อนนะจะมาให้ไหมโอ้โหไม่เข้าเลยเอามาหัวใจมาแล้วหนึ่งชุดอือดอกจิกมาอือยิงว่าจะไม่เข้าอือพอทำมาอีกอือเค้กมาด้วยโอ้โหเอาหรือยังโอ้ยรอดรอดรอดรอดตายรอดตาย ขวดวซองไปเออ รอดตายไปดิครับเค้ก โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหจอดเรียรอดตายแล้วครับเพื่อนเลยมาอย่างได้อยู่โอ้โหตัววายมาอีกโดนัทกับขวดซองไปโอ้โหอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ตอนนี้รอดตายแล้วเพื่อนเลยนึกว่าจะหมดแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหสามพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อนเพื่อนนะนึกว่าจะจะเลี่ยงเลยนะเมื่อกี้อ่ะไปต่อ ห็นเงียบเห็นแบบแม่เหลือเหลืออยู่หลักร้อยอะร้อยร้อยนิดนิดอะแล้วก็เงียบไปอีกนะเงียบไปอีกนะหอจะมาแบบชุดใหญ่ๆ แบบคนลูกกดท้องไม่เอานะ จากหัวใจจะวายไม่มาเลยเพื่อนแม่มีสามพันแล้วก็ต้องเพิ่มเพื่อนไปเจ็ดสิบไปเลยเอาโตไปเล้วรสามสิบเปิดเพื่อนไปกันยาวๆ ู้สแกตเตอร์มาสอง อย่างเงี้ยเบอร์นั้นเบาะมาก่อนโอ้ยเงียบเลยเบอร์นั้นอะเอาดอกจิกมาเออโหสี่ไปดิเออหัวใจมาอีกเลย เออเด้โดนัด้วโคซองของโคซองแถวแรกเออมาจริงๆด้วยเออมาอีกคูณสิบสองไปแล้วเออเออเออโดนัทเออยังไดเข้าหลามอยู่อือจับสามบวกเท่าไหร่นะพันเจ็ดครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องไปกัน อีกแบบหัวใจมาเชรดอกอืม สแคปเตอร์มาสองแล้ว โดดำปะจิกด้วย โดนัทแถวแรกปากไม้อื้อ สแคปเตอร์มาด้วยหนึ่งหัวซองไปดิ หัวซองเต็มแถวไม่อู้โหเรียบร้อยตัดสแคปเตอร์มาอีกสองแล้วมาสี่อัน โอ้โหเอาดีเอาดีฟีสปีดไปแล้วครับเพื่อนๆ เอา ไปกันไปกันไปเริ่มกันเลยครับผม ไม่บทจะแจกบทจะให้บทจะมาเขาเอาเฉยๆนี่นะ เอาหัวซองไปดิ โอ้โหหัวใจด้วย คูณสิบห้าไปเลย อืมสมนึกเท่าไหร่เขาห้าร้อยสิบสี่ดอกจิกไปเฮ้ยกับหัวใจหัวซองมาเฮ้ย ได้โคดำอยู่ อุ้โดนัทอุ้เกือบไม่รอดกับเขาหลามอือหัวเสากับตกติดมาขับเค้กแล้วแน่นอนขับเค้กแน่นอนอยู่แล้วขับเค้กมาแน่นอนอูคูณ30แล้วเมื่อเลยอุตัววายไม่อีกแล้วตัววายไม่ออแต่ไม่มีตัวเชื่อมนิดเดียวเพื่อนเลย มีตัวเชื่อมเมื่อกี้เนี่ยสียได้เป็นบวว่าสี่พัน โอ้โหสี่พันแปดเกือบห้าพันไปหกเปิดอ้าว ดำมาหัวใจหัวใจไม่เข้าแถวแรกเลย ขอแค่เข้าเมื่อนตอนนี้ ขอแค่มา ขอแค่มานะปูนสามสิบหกแล้วอะเอ้ยตราหลามอะหัวใจแถวแรก ไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วอีกสามเปิดเรื่อนเออหัวใจมาเต็มแล้วดอกนี้โดนไปพันนึงโดนัทเนี่ยคับเค้กมาตัววย อยู่สลังเนี่ยอืออืบจัดบวกไปทั้งสี่พันเนี่เพื่อนเลย เอาเรื่อง เอาเรื่อง ไปกันต่อ ไปกันต่อสามเปิดมาโดนัดมาโดนัดโอ้โดนหัวใจโดนัดมาไหมคุยกันเลนพันเจ็ดครับ เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ เอาเงียบแล้วเนี่ยเอาเงียบไปยครับสีสปินตอนนี้บวกมาหมื่นเอ็ดครับเพื่อนๆเลยยาวเรื่องเอาเรื่องไปครับครับผม อีกกี่เปิด อีกสิบหกเปิดไปไหลกันยาวๆ เงียบๆแล้วก็เงียบ หายไปเลยเลยนะ แล้วก็มันจะมากับบุ่มบั้มบุ่มบั้มสกัดเตอร์ ไม่มาเลยเฮ้ยถ้าไม่เข้าจิตเปิดสุดท้ายเออยาวไหมยาวๆไหมไม่ยาว โอ้โห มาหมดตัวโตชนีผมพอดียว่ะ ไม่เข้าร้อยเงินไม่เข้าละ นะครับจากยิงลิมิตแจกมาแค่นี้นะ มาทีละสิบนิดสิบนิดนิดอ่าแต่เราเบ็ดเจ็ดสิบไงแล้วเปิดเบ็ดเจ็ดสิบไงแต่มัน เข้าทีละสิบกว่าสิบกว่าไม่ไหวนะ ไม่น่ารักไม่น่ารักอาคาลามมาหนึ่งสองต่อไม่ดอกจิกไม่ถึงเปิดสุดท้ายไปเพื่อนๆเรียบร้อยครับผมไปพอดีกว่าไปลีน่าเขมจาก 49 490นะมารู้กัน 15,170 นะ ถอดไปเลยผมโอ้ย ็หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับผมโอเคถอนไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วผมก็ไม่แนะนำเพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามอยู่เช่นเคยนะครับผมเพราะผมเล่นแค่ความบันเทิงและความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับอ่าสรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะผมแค่กดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่ายววันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย